เธอคือความฝันในใจฉัน คือความฝัน ที่แานไกลดึงคว้าดา มาข้างกาไม่มั่ใจจะคว้า จากดอกไม้แห่งความหวังถึงความฝันที่กว้างใหญ่ หากแม้เธอที่เข้าใจ ฉันนั้นใจสักวัน จะลองไขายควาา Tyler.